นี่ดูรูปนี้สิแต่งตัวน่ารักเลยเราอะน่าเกลียดอ่ะชุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่รูปนี้แม่ผมสั้นตัดตามนางเอกหนังเปรี้ยวนะ ตอนวัยรุ่นเนี่ย งานศพแม่เอารูปนี้แหละเขาจะจำหน้าแม่ได้ไหมเนี่ยถ้าแม่เอารูปนั้นหนูก็หนูเอารูปนี้ ภาพสุดท้ายของชีวิต เลือกเองได้ สมุดเบาใจ จุดเริ่มเล็ก ๆ ที่ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมเรื่องความตาย